สวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะ อัศวินออนไลน์ช่องใครๆก็ขายได้ มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ วันนี้เป็นอัศวินออนไลน์วันที่ 21 แล้วนะคะ โอ้ ชีวิตมันก็มีอะไรตื่นเต้นให้รับมือจัดการอยู่เสมอนะคะ วันนี้เราอาจจะไม่ได้เรียนกันในเรื่องของเครื่องมือมากเท่าไหร่ แต่เรากำลังมองหาธุรกิจที่มันสอดคล้องกับการที่เราเป็นอัศวินออนไลน์แล้วจะได้ ลงมือทำในธุรกิจนั้นโดยส่วนตัวแล้วอะค่ะ ต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบการทำอีเวนต์จัดสัมมนาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าไม่ได้มีประสบการณ์นะคะ ได้แต่ฝึกฝนและก็ฝึกงานมาเป็นเวลาหลายๆปีค่ะ แล้วตอนนี้ก็เห็นเลยว่า ช่องทางในการทำออนไลน์ที่จะควบร่วมกับการทำธุรกิจของตัวเองอะะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและใช้เครื่องมืออะไรบ้าง ตอนนี้ค่ะอัศวินของพวกเราทั้งหมดกำลัง รับบริหารจัดการในการทำ Google AdWords เพื่อทำการโฆษณาในแต่ธุรกิจนะคะ แล้วก็ยังมีธุรกิจที่อยู่ในมือเพื่อที่จะฝึกฝนกันหลายๆ ท่านไม่ว่าจะเป็นการให้เช่ามัสคอตการให้เช่าน้ำพุเต่นระบำหรือการให้เช่าเต็นท์มาคีอะไรอีกหลายๆ อย่างมากมายค่ะ จะบอกว่า มันเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะ มันเริ่มจะมีธุรกิจของตัวเอง และบริหารจัดการด้วยโลกออนไลน์ ซึ่งมันเป็นหนึ่งในความฝันและก็เป็นหนึ่งในแพชชั่นที่เราคิดว่าเราทำแล้วมีความสุข ความสุขมาจากอะไรนะคะ ความสุขมาจากการที่ได้ลงมือทำบางอย่าง แล้วเห็นผู้คนที่ได้รับอันนั้น มีรอยยิ้มและมีความสุขแล้วเติมเต็มเมื่อเขาได้รับการเติมเต็มแอนก็ได้รับการเติมเต็มค่ะยังไงวันนี้มีเวลาสั้นๆนะคะยังไงก็อยากให้ติดตามชม ในช่อง YouTube Channel ใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ ที่นี่ต่อไปถ้าชอบก็อยากให้กดไลค์เหมือนเดิมรักก็กดแชร์ลงไลค์กด Subscribe แล้วเราจะได้เห็นการนำธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์จริงๆ เริ่มต้นจริงๆ หน้าตาเป็นยังไง แล้วมาพบกันนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ